ยินดีต้อนรับสู่ลูก้า911 สมัครเว็บตรงทำยังไงฝากถอนไวเพียง 5 วินาที ขั้นตอนแรกให้ท่านคลิกลิงก์สมัครใต้คลิป ต่อมาให้ท่านกดสมัครตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วให้ท่านกรอกเบอร์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP เสร็จแล้วให้ท่านสร้างรหัส PIN 4ตัวเพื่อความปลอดภัยของท่าน ต่อไปให้ท่านกรอกชื่อและเลขบัญชี ข้อมูลต้องตรงกันและเป็นความจริงเท่านั้น เสร็จแล้วให้กดยอมรับแล้วกดถัดไป เรียบร้อยแล้ว ง่ายไหมละครับ ขั้นตอนการสมัครของเรา แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้แล้ว เรายังมีคาสิโนหลายค่ายที่สามารถให้ท่านเลือกเล่น เช่น Sexy Gaming SA Gaming Dream Gaming และอื่นๆอีกมากมาย และยังมีในส่วนของสล็อตก็มีหลากหลายค่ายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น PG Gaming Slot XO และค่ายอื่นๆอีกมากมาย หากท่านมีข้อสงสัย อยากสอบถามโปรโมชั่น หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเราได้ 24 ชั่วโมง ที่ไลน์ ID ใต้คอมเมนต์ได้เลย